ประโยค Bonjour, bienvenue dans notre musée. แปลว่า สวัสดีพิพิธภัณฑ์ของเรายินดีต้อนรับคำว่า Musée, แปลว่า พิพิธภัณฑ์ เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์คำว่า notre, เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของเรา ของพวกเรา ประโยคคำถาม bonjour. Quel est le tarif แปลว่า สวัสดี ราคาค่าเข้าชมเท่าไหร่ ประโยคคำถามนี้ใช้คำคุณศัพท์คำถามมาใช้ขยายคำว่า tarif ซึ่งแปลว่า ค่าเข้าชม ราคาเข้าชม เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์คำว่า quel ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์คำถามที่ต้องใช้กับคำนามเพศชาย เอกพจน์ หากแปลประโยคนี้ตามอักษร จะได้ว่า อะไรคือค่าเข้าชม ในภาษาไทยก็คือค่าเข้าชมเท่าไหร่